คอโรฟิลโมเลกุลชีวภาพสุดพิเศษสำหรับมนุษย์เป็นคอโรฟิลชนิดเดียวที่สามารถซึมผ่านผนังหลอดเลือดได้คอโรฟิลประกอบไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ที่สำคัญ อาทิเช่น ยอดอ่อนข้าวบาเล่ ยาอัลฟาฟา และใบหม่อน เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ ช่วยดับกลิ่น และขจัดสารพิษในร่างกาย ช่วยเสริมระบบการทำงานของกระเพาะและลำไส้ มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดแดง และช่วยทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง เสริมด้วยรสเปปเปอร์มินต์ ทำให้ความรู้สึกสดชื่นในขนาดดื่มคอร์ฟิลพลัส ถูกสกัดอย่างพิถีพิถัน รับรองคุณภาพด้วยรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ปีคริสตศักราช 1915 เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ความดันสูง โรคหัวใจ โรคภูมิแพ้ ดื่มคอร์ฟิลทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ สนใจสั่งซื้อได้ที่